สำหรับตัวอย่างโครงสร้างประโยค ประธาน ตามด้วยกริยา ตามด้วยกำตรง มีดังนี้ค่ะ ฉันกินข้าว แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า saya makan nasi ฉันซื้ออาหาร แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า saya membeli makanan ฉันรักประเทศอินโดนีเซีย แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า Saya cinta Indonesia. ฉันเรียนภาษาอินโดนีเซีย แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า Saya belajar bahasa Indonesia.